สวยฮะ ไข่เขียวแตกมาสวย ลุ้นตัวน้ำเงินต่อ ่ะมาท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องจิตต้นสเตตฟัดนะในช่องทาง YouTube ก็เฮตต้นชาแนลนะครับผมส่วนในแอปแบนก็เฮตต้นสเตตฟัดนะครับยินต้อนรับทุกท่านเลยรวมถึงเพื่อนๆทางด้านสปปลาวนะครับผมสวัสดีสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมวันนี้ยังอยู่ที่เกมดราก้อนเฮดครับผมบุกแม่มังกรตื่นได้หรือเปล่าแต่รอบที่แล้วเนี่ย ผมสารภาพกับเพื่อนตรงๆว่า ผมไม่สามารถทำให้แม่มังกรมันตื่นขึ้นมาพ่นไฟตื่นขึ้นมาแล้ววาดได้เลยนะครับ ก็คือลุ้นแบบลุ้นหลายครั้งมากนะมันก็ไม่ตื่นนะครับ ผมแต่ดีว่ามันแตกนอกดีฮะเลยยังพอได้ คือผมอยากลุ้นว่า ถ้าแม่มังกรตื่นอ่ะ มันจะแตกเท่าไหร่มันจะคุ้มหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ ก็ไม่แตกก็ มันหมดหนทางอ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้ว ผมก็เล่นได้ตามเกมแค่นั้นน่ะนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราไปบังคับตัวเกมมันออกไม่ได้อ่ะนะครับ เล่นยังไงก็แบบผมก็เลยคิดว่าโอ้โหแม่งถ้าไปต่อเลยอาจจะเสียนะ ผมก็เลยหยุดเลย อ่า วันนี้มีทุนอยู่สี่พันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุยกันต่ออีกสักหนึ่งรอบแล้วกันสำหรับเกม ทุบไข่มังกรหรือเกม Dragon Head นะครับ ผมในชื่อภาษาอังกฤษเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมรู้วิธีละสำหรับเกมเนี้ย ผมจะเล่นเบ็ดหนักเลย เอาไมต่อก่อนตื่นได้ยินกูพูดหรอวะ ผมจะเล่นเบ็ดหนักเลยท่านผู้ชมฮะ จะเริ่มที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยทั้งที่มีทุนแค่สี่พันนะ คือผมจะวัดไปเลยท่านผู้ชมนะครับ ผมจะวัดเอาให้รู้เรื่องกันเลยเพราะว่าแม่มังกรมันไม่ตื่นดีใช่ไหมมันแตกนอกอย่างเดียวอะนะครับ ไม่ถึงกับแม่มังกรตื่น ผมก็จะดันเบ็ดหนักสู้เอา เผื่อมันโดนแจ็คพอตแล้วมันคูณเยอะอยู่แล้วนะครับผมมันจะได้คุ้มค่า นะโอเคผมจะไม่ล้างหน้ากระดานนะครับผมนะผมจะขออนุญาตออโต้ไปเลย30หมุนนะถ้าไม่โดนเลยคือ 3,000 นะ แต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องโดนสักครั้งแหละ ไม่โดนเป็นไปไม่ได้นะ ไปฮะโอ้ผมหิวน้ำว่ะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะ ผมไปเอาน้ำก่อนนะ สปินดูสปินกันไปพังๆลุ้นให้ผมหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะ เฮ้ย เฮ้ยท่านผู้ชม แม่มังกรตื่นเลย เฮ้ย มาดิเอา อืม โอ้โหท่านผู้ชม เอาดิโอ้ลุงนี้ลุกไปกินน้ำบ่อยๆดีกว่าวะ อ พอไม่เฝ้าหน้าจอแล้วเป็นเรื่องเลยนะ คุณนะ เออให้มันได้อย่างนี้ เอาโอเคแปดพันแล้วก็แตกนึงในต่อเนื่องนะ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะ เป่ามาอีกหนึ่งดอกไป ขอตัวฟ้าตัวเขียวก็ได้นั่นแหละสวยไป อืมสองตัว ขอตาแดงนะ โอ้ไม่มีตัวต่อตัวเชื่อมอ่ะสรุปฮะ สรุปสรุปแม่มังกรตื่นแล้วก็พ่นไฟแตกที่แปดพันแปดร้อยนะแปดพันแปดร้อยนะท่านผู้ชม อืม ไปฮะ ผมจะชิวเลยนะตอนนี้ ผมจะชิวเลยนะ เฮ้ย ขึ้นหมื่นสองแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมผมไล่เบสสู้เลยดีกว่า ไล่เบสสู้เลยดีกว่าท่านผู้ชม สามร้อยไปเลยให้รู้แล้วรู้รอดสิบหมุนพอ ไปฮะเดี๋ยวมาดู สวย สวยฮะ ไข่เขียวแตกมาสวยลุ้นตัวน้ำเงินต่อ หรือแค่สามตัว ตัวไม่จะตื่นแต่ไม่ได้อะได้แค่นั้นแหละหมื่นหกนะกำไรตอนนี้นะ เออ ต้องงี้ โอ้ย อ่าก็ยังดีครับผมนะก็ยังดีถามว่าแตกเยอะไหมไม่เยอะนะหกพันเก้ากับสปินทีละสามร้อยเนี่ยไม่เยอะนะครับผมนะแตกไม่เยอะนะ ถ้าสปินสามร้อยต้องเห็นหมื่นนะ นั่นละเออ ทุบมาตาแดงตัวส้มตัวฟ้ามา เออ เออ ใช้ได้ไปครับผม โอ้ย อีกเจ็ดตัว โอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยอะพอละ พอละกำไรสามหมื่นแล้วท่านผู้ชมฮะกำไรเป็นสามหมื่นแล้วตอนเนี้ย นะครับ พอเพียงและเพียงพอผมขออนุญาตผมขออนุญาตถอนนะครับ ผมสามหมื่นแล้วเดี๋ยวอีกห้าพันสามร้อยเดี๋ยวลุยต่อกับเกมดราก้อนเฮดนี่แหละท่านผู้ชมฮะสักคู่เดียวครับผม